การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ได้ผลผลิตดีนั้น เกษตรกรอาจจะประยุกต์วิธีการให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองมากขึ้นได้นะครับ เราไปดูตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ หรือมีเทคนิควิธีการปลูกที่น่าสนใจกันนะครับว่าเขาปลูกกันยังไง การเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้นสำคัญแค่ไหน เตรียมดินดีแล้วจะได้ผลผลิตดีจริงหรือ ลองฟังประสบการณ์ตรงจากคุณดำรงเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร่ ระดับจังหวัดของจังหวัดตากประจำปี 2556 ครับ ผมทำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำเริ่มแรกก็ ทดลองสิบไร่ไม่ค่อยสนใจเรื่องดินเท่าไหร่ แต่แล้วมันได้กำไรแค่ไม่มาก ได้กำไรแค่ 39 บาทหักต้นทุนแล้วเรียบร้อยแล้ว จากนั้นมาผมก็พัฒนามาเรื่อยๆตอนนี้ทำมาก็ 10กว่าปีแล้ว ที่นี่ผลิตได้ไร่หนึ่งก็ตันครึ่งถึงตัน 8 มาพัฒนาช่วงหลังเกี่ยมดินไว้ตอนที่ว่าจะลงช่วงต่อไป ตอนแรกก็ใช้ลงผ่าน3เสร็จแล้วตอนใกล้ๆ จะหยอดเราก็ใช้ผ่าน7 ซอยอีกเพลงหนึ่งหรือว่าแปลไปอีกเพลงหนึ่งเสร็จแล้วก็ใช้จะหมุนปั่นแล้วก็แล้วก็หยดเราจะไม่เผาต้นวัชพืชหรือตอสางที่ตัดเกี่ยวเรียบร้อยแล้ว เราใช้วิธีไถกบเอา ถ้าเผาปุ๊บหน้าดินถูกทำลายไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไร ถ้าเราไถกบปุ๊บจะมีปุ๋ยของวัชพืชนี้ ไถให้ดินมันร่วนซุยแล้วก็ให้มันอุ้มน้ำได้ดีถึงจะได้ผลดี นอกจากการไถกรบวัชพืชตอนเตรียมดินแล้ว คุณดำรงยังไม่ได้ใช้สารเคมีคุมวัชพืชอีกด้วยนะครับ ผมไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้า ผมใช้ผาตัวนี้ตัวเดียวจบเลยครับ เพราะใช้ยาฆ่าหญ้าเป็นอันตรายต่อคนทำและคนที่ว่าไปให้น้ำข้าวโพด ผมใช้ผานแทกล่องกบวัชพืช แล้วพร้อมใส่ปุ๋ยไปในตัวเลยครับทีเดียวจบแล้วเสร็จแล้ว มันจะฆ่าพวกหญ้าพวกอะไรหมดทีเดียว ถ้าปลูกข้าวโพดฤดูฝนนี่ราคาจะถูกกว่า เพราะข้าวโพดมันออกเยอะหลายที่ฤดูแรงนี่ข้าวโพดไม่ค่อยออกเท่าไหร่ ไม่ค่อยมีคนปลูก ราคาจะแพง ความชื้นก็น้อยกำไรหน้าแรงจะดีกว่าหน้าฝน หากค่าใช้จ่ายแล้วก็กำไรจะดีกว่า กษตรกรที่ยังทำนาปรังกันอยู่เชิญหันมาฟังประสบการณ์ของเกษตรกรคนนี้หน่อยนะครับ ผู้ใหญ่เสน่ห์แทนรอด เกษตรกรที่เปลี่ยนจากการทำนามาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เขามีแนวความคิดและเทคนิคอะไร ไปดูกันครับ เมื่อก่อนผมอาชีพทำนานะครับ พอมาตอนหลังฝนฟ้าแรงน้ำเริ่มน้อยลง ก็หันมาทำข้าวโพดนะครับ พอดีกรมส่งเสริมการเกษตร นะครับเข้ามาส่งเสริมนะครับแล้วก็มาให้ความรู้ให้ปรับเปลี่ยนเรื่องการปลูกพืชใช้น้ำน้อยก็เห็นมีข้าวโพดที่จะทดแทนได้นะครับทดแทนนาปัง หลายๆท่านปลูกที่ประสบความสำเร็จได้ผลกำไรดีนะครับในช่วงแล้งเพราะว่าข้าวโพดนั้นการลงทุนนั้นจะน้อยกว่าข้าว ถือลำดับแรกเรื่องน้ำนะครับประหยัดน้ำไปได้อีกหนึ่งส่วน ก็ลดค่าใช้จ่ายไปได้หนึ่งส่วนแล้ว นะครับแล้วการให้น้ำนั้นก็จะให้น้ำง่ายกับข้าวนะครับตรงที่ว่าข้าวนั้นเราต้องวิดน้ำอยู่ประจำแต่ข้าวโพดเราให้เป็นระยะได้ ดูแลแต่ความเหมาะสมของดินมีความชื้นหรือแห้งนะครับเราจะดูพื้นดินเป็นหลักนะครับช่วงระยะแรงนั้นทำข้าวโพดนั้น เท่าที่ผมทำไปไร่หนึ่งก็ได้ถึงตัน 200 โลนะครับที่เก็บเกี่ยวไปในช่วงเดือนเมษานะครับแต่ถ้าเป็นข้าว นะครับเปรียบเทียบกันเห็นเห็นว่าช่วงแรงนั้นนะครับจะไล่หนึ่งไม่สามสิบถังไม่เกิน 50 ถังนะครับก็ถือว่าผลผลิตน้อยลง ผมก็เห็นดีว่าข้าวโพดนั้นทำกำไรได้ดีกว่าข้าวแลวลงทุนน้อยกว่า แล้วกำไรเหลือมากกว่าทำข้าวในช่วงฤดูแล้งครับผม สภาพพื้นดินในการปลูกนะครับก็มีอยู่ 2 ลักษณะเกษตรกรส่วนใหญ่แล้วก็จะปลูกในที่รวนทราย แต่พอมาระยะหลังนี้นะครับ ที่ดินเหนียวล้วนก็สามารถที่จะปลูกได้นะครับทำได้แล้วก็ทำมาแล้วก็ได้ผลพอๆกัน มันขึ้นอยู่กับการเตรียมดินนะครับเพราะว่าดินล้วนทรายนั้นการเตรียมดินนั้นจะเตรียมดินได้ง่ายกว่าล้วนเหนียว เพราะว่าดินเหนียวนั้นส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นก้อนนะครับ ไม่ค่อยไม่ค่อยล้วนไม่ค่อยแตกไม่ค่อยละเอียด ต้องเพิ่มขั้นตอนแล้วเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่านิดหน่อยนะครับ นี้เรื่องการทำร่องน้ำนะครับ หลักๆแล้วที่ผมทำอยู่ก็ใช้ความลึกประมาณ สัก 50 เซนนะดีที่สุด คือว่าเราต้องทำให้ลึกเพราะว่าที่ทำให้ลึกสาเหตุเนื่องจากว่าเครื่องมือที่เราใช้นั้นช่วงแรงเราใช้เรือ อย่างผมเองผมใช้เรือแต่เกษตรกรบางรายนะไม่ได้ใช้เรือก็ชักลอกตาปกติใช้ปั๊มหางรถ ถ้าเป็นพื้นที่ดินล้วนเหนียวนะครับ ก็เรื่องการให้น้ำก็จะมี เทคนิคหน่อยตรงที่ว่าที่ดินไอ้ล้วนเหนียวนะ่ะหน้าดินมันมับง่ายนะครับ หรือให้โชคไปความชื้นมันสูง อาจจะทำให้ข้าวโพดเน่าเสียได้นะครับขข้อควรระวังคือตรงนี้ คือลักษณะของเรือเนี้ยผมไปเห็นที่เขาให้น้ำตามร่องสวนนะทั่วๆไป คราวนี้ผมก็ มองเห็นแล้วเออ น่าจะเอามาประยุกต์ใช้หรือมาดัดแปลงมาให้น้ำข้าวโพดที่ปลูกข้าวโพดช่วงฤดูแล้งได้ แผ่นเหล็กสแตนเลสแผ่นใหญ่แผ่นหนึ่งซื้อมาในราคาที่ 1,900 บาท แต่แผ่นเหล็กใหญ่นั้นถ้าทำเป็นลำเรือแล้วได้ถึง 3ลำแต่ส่วนไอ้โครงสร้างเราก็ซื้อเป็นเศษเหล็กมา ซื้อเป็นกิโลมานะครับกิโลละไม่กี่สิบบาทนะครับแล้วก็เอามาประกอบ เครื่องยนต์อันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ ขนาด4แหล่งเราใช้ทำนาอยู่ของเรามีอยู่แล้วโดยต้นทุนโดยที่ว่าไม่ต้องซื้อใหม่ถอดออกมาแล้วแล้วก็เอามาใส่นี้ คือว่าในเรือนี้เราจะมีไอ้ตัวล่องล่องสำหรับไว้ให้เครื่องสอดกับไปล็อก ไม่ให้เครื่องมันสั่นได้ ไม่ให้เครื่องดิ้นได้นะครับล็อกเครื่องอยู่กับตัว แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือปั๊มหาง ส่วนใหญ่แล้วจะไปซื้อปั๊มหางใหม่นะครับในราคาที่พันกว่าบาทนะครับ ข้างหน้าด้านเรือนี้นะครับก็จะเป็น ซื้อเป็นแผ่นเหล็กที่เจาะรูสลวยประมาณสัก6ขุนหรือ 10ขุนแปะแล้วก็เชื่อม เชื่อมเพื่อให้น้ำนั้นลอดเข้าไปใต้หน้าเรือเนี่ยเข้าไปหาปั๊มหาง ก็น้ำก็จะดูดขึ้นไปนี่ แล้วก็ไปออก 2ปีกอย่างที่เห็นอย่างนี้ในรูปอย่างนี้นะ ออกแบบปีกผีเสื้อสองข้างเลย เวลาเราทำร่องนะครับ ยังก็ชักร่องนั้น จะชักร่องให้ลึกกว่าทั่วๆไป เวลาเรือลำนี้ลงไปแล้วน้ำต้องพอใช้นะครับ เพราะว่าปั๊มอันนี้พอเร่งเครื่องแล้วจะดูดน้ำมาก ดูดน้ำมาก น้ำจะต้องลึกพอที่จะสามารถที่จะน้ำนั้นพอขึ้นมาหล่อเลี้ยง แล้วความความที่น้ำแรงดันของน้ำออกมาด้านข้างนึงจะออกได้ถึง 2 วา หรือประมาณ4เมตร เรือไปล่องหนึ่งเนี่ยน้ำจะไปได้ถึง2ล่อง คือว่าอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ใช้ให้น้ำข้าวโพดคู่กับเรือได้นะครับ ที่ใช้ข้าวโพดระยะเดียวกันกับที่ใช้เรือนะครับใช้ตั้งแต่เล็กถึงประมาณเอวนะครับหรืออุปกรณ์การใช้นี้คือว่าเครื่องยนต์นี้ก็ใช้กับเรือได้ คือว่าสามารถที่คนที่เกษตรกรที่มีเครื่องเดียว ก็ถอดเครื่องอันนี้ไปใช้กับเรือได้ เลิกใช้เรือแล้วก็เอามาใส่กับปั๊มหางอันนี้ใช้ได้เป็นคือว่าเป็นเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง2อย่าง พอหลังจากนี้ปุ๊บเราก็จะต้องเปลี่ยนเครื่องมือในการให้น้ำข้าวโพดใหม่ อีกชนิดหนึ่งนะครับคือไปใช้พญานาคนะครับโดยที่ถอดจากเครื่องอันเนี้ยมาประกอบกับท่อพญานาคแล้วก็สูบน้ำเข้าใส่สันล่อง ระยะของมันที่เราฉีดน้ำพ่นที่ถือปั๊มหางนี่พอเร่งเครื่องแล้วพ่นไปได้ไกลถึง 5 วานะครับ เราให้ไปแล้วก็จะถือสายแบบแบบ มันจะสม่ำเสมอใช้ได้นะครับ เราก็ต้องค่อยๆ ให้ค่อย ๆ ไล่ให้เป็นหน้า ลับไปกลับมาเป็นระยะนะครับก็สม่ำเสมอดีก็วิธีการให้น้ำของผมนะครับ ผมก็นำมาประยุกต์ใช้เองคือว่าใช้เรือกับปั๊มหางให้น้ำข้าวโพดนะครับ ก็เป็นการสะดวกและรวดเร็วแล้วก็ได้ผลดีด้วยครับผม ผมก็อยากจะขอเชิญชวนให้เกษตรกรที่ ทำนาปังนะครับ หันมาทำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้งที่ใช้น้ำน้อย แล้วก็ได้ผลผลิตคุ้มค่านะครับ ก็ให้เกษตรกรมาทำกันเยอะนะครับ ไม่ต้องกลัวครับผมทำได้ท่านก็ทำได้ครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับ กับประสบการณ์ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรทั้งสองท่านนี้ หวังว่าพี่น้องเกษตรกรท่านอื่นๆ จะนำความรู้ไปใช้ เพื่อพัฒนาการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับ